ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนไอเดียสุดล้ำนวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย การประกวด ITCI Award เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่าและต่อยอดทางธุรกิจได้ครับ ใช่แล้วครับ โดยในปี 2560 นี้ จัดประกวดในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะการประกวดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ การประกวด ITCI Award 2017 ในหัวข้อนวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัยได้เปิดรับไอเดียการออกแบบอุปกรณ์ช่วยภายในบ้าน เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ จากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโททั่วประเทศ รางวัลชนะเลิศในปีนี้เป็นผลงานที่มีความโดดเด่น พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ทันที คือผลงาน Space Walker จากทีม Space Walker เป็นนวัตกรรมช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้สูงอายุที่เดินได้ตัวเองได้อย่างลำบากหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยจะช่วยพยุงน้ำหนักของผู้สูงอายุทำให้เดินได้สะดวกและช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มไม่ให้เข่าและศีรษะของผู้ใช้งานกระแทกพื้น ส่วนรางวัลที่ 2 ได้แก่ผลงานเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน จากทีม Stand by Me และรางวัลที่ 3 ได้แก่ผลงานหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่สำหรับอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ จากทีม Bot Therapist สนับสนุนโครงการโดย MTech สวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันพลาสติกกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ a u t o d e s ไ Thailand พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000